สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักหมวกนุ่มๆฟูๆอุ่นสบายๆด้วยไหมขนแกะ ไหมหนึ่งม้วนถักหมวกเหลือนะคะ อันนี้เป็นม้วนใหญ่ ทำปอมด้วย ลองปรับใช้ดูค่ะ ใช้เข็มหัวใหญ่ ๆ งานออกมาจะได้นุ่มๆสามารถปรับได้ตามขนาดตามต้องการตามรอบศีรษะ ความสูงก็สามารถปรับได้ ใครต้องการเป็นเล็กเก้ก็สามารถถักสูงกว่านี้ได้ งานออกมานุ่มนะคะ นุ่มยืดหยุ่น อุ่นสบายสบาย ใบนี้ถักเสร็จไวค่ะ ลอง ดูรายละเอียดด้านในนะคะ ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ ถูกใจ กดติดตามพี่เมย์นะคะ ลงมือถักได้เลยค่ะ ใบนี้เสร็จไวค่ะ สวยด้วย พี่เมย์แนะนำไหมที่จะใช้ถักหมวกใบนี้ พี่ใช้ไหมขนแกะค่ะ เป็นไหมเหลือบ เส้นมันก็จะฟู ๆ แบบนี้จริง ๆ เส้นไหมของขนแกะมันจะเป็นเส้นเล็ก ๆ ข้างใน แต่อีตรงที่ฟูๆมันเนี่ยมันทำให้ดูไหมเป็นเส้นใหญ่ เข็มโคเช ใช้เข็มโคเช หัวใหญ่เข้าไว้นะคะ สำหรับการถักไหมขนแกะ พี่เมย์จะใช้หัวขนาดห้ามิลค่ะ หัวคือตรงนี้ ทดแทนได้ด้วยเข็มทองสองหัว เบอร์หกทับศูนย์หมวกใบนี้พี่จะเริ่มต้น โดยการถัก half double crochet หรือ HDC ถักตามคลิป CRO 0134ความยาวยาวเท่ากับรอบศีรษะ พอดีพอดีค่ะ เพราะว่าลายที่เราถักจะเป็นลายลูกฟูกใหญ่ ลูกฟูกใหญ่คือขึ้นสอง ลงสองแต่ยังไม่ขึ้นตรงนี้ แถวที่หนึ่งเนี่ย ขึ้น HDC ตรงนี้นะ half double crochet ค่ะ พันหัวเข็ม เราจะขึ้นแบบไม่มีโซ่ ถ้าจะดู รายละเอียดเลยก็ตามคลิปไปนะคลิปรหัส CRO 0 1 3 4คลิปลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิป วิดีโอ อันนี้พี่สาธิตด้วยไหมขนแกะ เนี่ยค่ะ ตรงมุมมุมตรงนี้ เราแทงขึ้นมามันจะมีอยู่สามห่วง เราลดหนึ่งก่อนเพื่อเป็นโซ่แล้วรวบค่ะฮับดับเบิลโคเช คือรวบสามห่วง พันหัวเข็ม ลงมุม แทงตรงมุม ขึ้นมามีสาม รวบหนึ่งก่อนแล้วรวบสาม ลายให้มันถักง่าย ๆ เป็นไปตามแรงเข็ม ขึ้นมาสาม รวบหนึ่งก่อนแล้วค่อยรวบสามฮาร์ปดับเบิลโคเชคือรวบสามห่วงพร้อมกัน รวบหนึ่งก่อน แล้วค่อยรวบสามถักจนได้ความยาวรอบศีรษะ พี่เมย์จะถักห้าสิบห้าเซนค่ะ เราถักฮาร์ปดับเบิลโคเชแบบไม่มีโซ่ จนได้ขนาดตามต้องการของพี่พี่จะเริ่มต้นห้าสิบห้าเซน หลังจากนั้นเราจับสองด้านชนกัน ด้านที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่าง เราจะเชื่อมต่อ เชื่อมต่อมันทำได้สองอย่างก็คือใช้เข็มเย็บก็ได้ หรือจะใช้เข็มโคเชก็ได้ ตอนที่เชื่อมต่อเข็มโคเชเป็นเข็มหัวเล็กนิดนึง มันจะได้ดึงผ่านได้ง่าย ะฮะใช้ดึงผ่านเชื่อมต่อสองแถวเข้าด้วยกัน แทงแล้วดึงผ่านแบบนี้ออกมา มันจะเชื่อมเป็นวงกลม ตรงไหมเศษตรงนี้เดี๋ยวเราใช้เข็มสอดแล้วก็ซ่อนไป เราจะเริ่มถักลายแถวที่สองแถวที่สองที่เราถักจะเป็นลายลูกฟูก เวลาเราถักลายลูกฟูก ด้วย half double crochet half double crochet คือลายที เราจะถักขึ้นสอง ลงสองเริ่มตรงนี้ด้วยโซ่สองก่อน โซ่สองจะแทน half double crochet เกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งหลักที่สองนะ เกี่ยวหน้าค่ะ เราแทงลงไปแล้วเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้ ขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบหน้าสองหลังสองนี่นะเราจะถักลงไปตรงช่องตัวมันเอามือแหวกนะคะ ถึงจะเห็นลายนะคะหลัง พันหัวเข็มค่ะ เข็มจะโผล่ด้านหลังมา มาโผล่ด้านหน้า แล้วลายมันจะขึ้นด้านหลังสามห่วง ดึงขึ้นมาสูงนิดนึง เกี่ยวหลังค่ะ หลังสอง หน้าสอง ใช้เข็มหัวใหญ่นะคะ จะถักง่าย หลังสองนี่ค่ะ ถักแหวกลายถึงจะเห็น หลังสองหน้าสองสลับกัน หน้าก็เกี่ยวแบบนี้ ขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบ หน้าสองหลัก หลังสองหลักนี่ค่ะช่องนี้ ขึ้นั้างหลัง หลังสอง หน้าสองวนมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้น งานจะจบด้วยหลังสอง ลายลูกฟูกใหญ่นะคะ เวลาเราถักเราจะเริ่มจากข้างหน้าสองข้างหลังสองโดยการถักฮ a l f d ดับเบิลโคเช t เกี่ยวหน้าสองหลักฮ a l f d ดับเบิลโคเช t เกี่ยวหลังสองหลักวนไปแบบนี้จนครบรอบ ตอนที่มันมาชนรอบกัน ตอนที่เราเริ่ม นะ โซ่สองตรงนี้มันแทนฮ a l f d ดับเบิลโคเช t เกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่ง ตรงนี้เป็นหลักที่สอง ตอนจบมันจะต้องจบด้วยเกี่ยวหลังสองหลัก มันถึงจะลงตัว แถวต่อไปถ้าเราจะปิดงานเราจะแทงด้านหลัง แทงด้านหลังโซ่สองแทงแบบนี้แล้วดึงผ่าน เพื่อให้โซ่สองตรงเนี้ย เป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชเกี่ยวหน้า แถวต่อไปเวลาเราขึ้น ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้า เราก็ถักเกี่ยวหน้า ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลัง ตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่สอง เกี่ยวหน้า ลายที่เราเห็นจะกลายเป็นเกี่ยวหน้าสองหลัก ตรงนี้หลังสองหลัก เกี่ยวด้านหลัง ถักเบาๆมือดึงขึ้นมาสูงได้ใช้เข็มหัวใหญ่ งานจะถักออกมาสบาย เวลาถักใช้นิ้วเราเนี่ยค่ะแหวกแหวกช่องลายแล้วเราจะเห็นลายชัด แบบนี้ ถักวนไปแล้วเดี๋ยวพี่ปิดงานแถวนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะ หน้าสองหลังสองเราจะเริ่มเห็นลายลายมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้ ลายที่เป็นเกี่ยวหลังมันจะเว้าลงไปเรามาดูเส้นนี้เส้นที่เราเริ่มต้นเราใช้เข็มเป็นเข็มเย็บไหมพรมค่ะ หัวใหญ่นิดนึงมันจะได้ใส่ขนแกะได้เก็บซ่อนไหม เก็บซ่อนปลายไหมไปเลยค่ะ มันจะได้ไม่เกะกะมือเรา ซ่อนไปได้เลย มันจะมองไม่เห็น นะซ่อนไปแบบนี้ แล้วเราก็ตัด ที่เหลือเราก็ถักตามลายเรา เดี๋ยวเราจะมาปิดงานแถวที่สามนะ นะฮะ ตรงไหนเป็นเกี่ยวหน้า เราถักเกี่ยวหน้า ถักฮาร์ปดับเบิลโคเชพันหัวเข็มดึงขึ้นมามีสามเรารวบแบบนี้ ตรงไหนเป็นเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลัง ความหมายเกี่ยวหลังก็คือ พันหัวเข็ม แทงจากข้างหลังย้อนมาตวัดตรงกลางตัว ให้งานไปโผล่ด้านหลัง ลองดูค่ะ ถักเบาๆมือ งานขนแกะจะไม่ถักจะไม่ถักแน่นเหมือนกับตอนที่ถักไหมพรม ถักเบามือยิ่งถักเบามือลายยิ่งสวย มือใหม่หัดถักได้นะลายนี้ลายไม่ยากค่ะ หาไหมขนแกะไหมฟูๆมาถักแบบนี้ ถักวนมาเดี๋ยวเราจะมาปิดงานแถวนี้กัน ลายมันจะถักวนมาเพื่อมาปิดงานที่เดิมตอนที่เราเริ่มต้นตรงโซ่สอง มันจะตรงกันทั้งหมดตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้ามันก็จะเป็นเกี่ยวหน้ายาวตรงไหนเป็นเกี่ยวหลังก็จะเกี่ยวหลังยาวทั้งใบเลยตรงนี้เวลาปิดงานแทงด้านหลังโซ่สองแล้วดึงผ่าน เวลาเริ่มต้น เราก็ถักตรงนี้เป็นโซ่สอง โซ่สองจะแทน half double crochet เกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งพอหลักที่สองเราก็ถักเกี่ยวหน้า ลายต่อไปจะเป็นเกี่ยวหลัง ให้สังเกตว่าตรงที่เราเริ่มต้นเป็นเกี่ยวหน้าคู่ คู่ต่อไปเป็นเกี่ยวหลัง จบด้วยเกี่ยวหลัง แล้วเราจะเริ่มเห็นลาย ลายจะเป็นลายลูกฟูกค่ะ ถักแบบนี้ทั้งใบ ของพี่จะถักสูงขึ้นไปเจ็ดนิ้วก่อนที่เราจะลดกลางหมวก ถ้าคุณถักขนาดที่เป็นขนาดของเด็กโต เด็กโตก็เด็กประมาณห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบ ประมาณนี้นะคะ ก็ถักสูงขึ้นประมาณหกนิ้ว ถ้าเป็นเด็กเล็กเลย เด็กเล็กเลยหนึ่งขวบลงไปก็ถักสูงขึ้นมาสี่นิ้วถึงห้านิ้ว แล้วค่อยลดกลางหมวก เวลาเราใส่มันจะพับขึ้นมาสองนิ้ว ขนาดตามชอบนะใครชอบที่จะเป็นเล็กเก้ก็สามารถสูงขึ้นกว่านี้ได้ แล้วตอนที่เริ่มก็เริ่มตามรอบของ ศีรษะจริง ของพี่พี่เริ่มห้าสิบห้าเซนห้าสิบห้าเซนคุณจะต้องดูจำนวนห่วงตรง ตรงนี้ อันสุดท้ายคู่สุดท้ายจะต้องจบด้วยเกี่ยวหลัง ทีนี้ หลังจากนี้เราก็ถักตรงขึ้นไปค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่ของต้นแบบได้เจ็ดนิ้ว เราจะเริ่มลดกลางหมวกกัน ความสูงของหมวกก่อนที่เราจะเริ่มลดกลาง แล้วแต่ชอบนะคะ เพราะว่าหมวกใบนี้เนี่ยเวลาเราใส่เราจะพับขึ้นมา สองนิ้ว ถ้าใครชอบหมวกที่สูง เพื่อที่เวลาใส่แล้วจะเก็บผมยาวด้วย ก็สามารถเพิ่มความสูงขึ้นไปได้อีก ถ้าเป็นหมวกของผู้ใหญ่ ตั้งแต่เจ็ดนิ้วอะค่ะ เจ็ดนิ้ว เจ็ดนิ้วครึ่งแปดนิ้วเก้านิ้วกำลังสวย ลองดู ของพี่ตรงนี้เป็นเจ็ดนิ้วครึ่งค่ะ เรามาดูวิธีลดกลางหมวก แถวที่หนึ่งเราเริ่มขึ้นเหมือนเดิมก่อน รงนี้โซ่สอง พอโซ่สองเสร็จแล้วถัก เกี่ยวหน้า คู่แรกถักเหมือนเดิม เราจะรวบตั้งแต่คู่ที่สองเป็นต้นไป ตรงนี้ปกติเราจะถัก เกี่ยวหลังสองหลัก เราจะเกี่ยวหลังสองหลักรวบพร้อม กัน พันหัวเข็มค่ะ เกี่ยวหลังขึ้นมา มีสาม พันหัวเข็มลงไปอีกรอบหนึ่ง ขึ้นมา มีห้าแล้วรวบ เกี่ยวหน้าค่ะ มันรวบได้สองวิธี วิธีหนึ่งก็คือพันหัวเข็ม อีกวิธีหนึ่งไม่ต้องพัน นี่นะ อีกวิธีหนึ่งถ้าเราจะรวบ หลังจากที่เราพันหัวเข็มตรงนี้อันแรกเนี่ย ขึ้นมามีสาม อีกอันไม่ต้องพันหัวเข็มก็ได้ค่ะ ใช้อย่างนี้ก็ได้ เกี่ยวหลัง เกี่ยวหน้าเนี่ย ขึ้นมามีสี่แล้วรวบอย่างนี้ก็ได้ มันจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลาง นี่นะ หลักแรกพันหัวเข็มค่ะลงไปขึ้นมามีสามอีกอันหนึ่ง เอาหัวเข็มลงไป ดึงห่วงขึ้นมา มันจะมีอยู่สี่ห่วงแล้วรวบ มันเป็นการรวบสองหลักเข้าด้วยกัน รวบข้างหน้า ขึ้นมาอย่าเพิ่งรวบลงไปอีกรอบหนึ่ง ขึ้นมาแล้วรวบ หลักมันจะหายไปทำแบบนี้วนรอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีลดแถวที่สอง รวบหลังสองหลัก รวบหน้าสองหลักงานมันจะเริ่มค่อยๆสอบเข้า ปิดงานลดกลางหมวกแถวที่หนึ่ง ตรงนี้ปกติเวลาเราเราถักตั้งแต่เริ่มมาเวลาเราปิดเราจะปิดอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราถ้าเรามีการรวบห่วงนี่นะเวลาปิดเราแทงสองค่ะ แทงสองห่วงแบบนี้ เพื่อดันให้คู่นี้เป็นเกี่ยวหน้า หลักมันจะลดลงจากสองเหลือหนึ่ง ถวต่อไป ตรงนี้ขึ้นเหมือนเดิมค่ะ ขึ้นโซ่สอง หลักที่สองถัก เกี่ยวหลัง หนึ่งหลัก หน้าหนึ่งหลังหนึ่งวนรอบ แถวนี้ไม่มีการลดนะ แถวที่สอง เราจะลดแถวที่หนึ่งไปแล้ว แถวที่สองถักตามลาย หน้าหนึ่งหลังหนึ่ง น้าหนึ่งหลังหนึ่งวนค่ะ ตรงที่เรารวบเมื่อกี้จากสองหลักมันจะเหลือหลักเดียว แล้วเดี๋ยวแถวที่สามเราจะรวบ ลงคู่เลย หน้าหนึ่ง เกี่ยวหน้าหนึ่ง เกี่ยวหลังหนึ่งวนรอบมาถึงตรงจุดมาร์เกอร์ งานจะวนกลับมาปิดตรงที่โซ่สองที่เราเริ่ม แทงด้านหลังค่ะ ดึงผ่านลดหลักแถวต่อไป ตรงที่เริ่มต้นเราขึ้นเหมือนเดิม ขึ้นโซ่สองขึ้นเกี่ยวหลัง เราจะลดคู่นี้ลดนะ เกี่ยวหน้า แล้วข้ามค่ะ ข้ามหลักมา รวบ พร้อมกัน หลักนี้มันจะถูกซ่อน คู่ต่อไปถักเหมือนเดิมค่ะ หลังหนึ่ง หน้าหนึ่ง พอหลังหนึ่งหน้าหนึ่งเสร็จแล้วค่อยรวบ หลังหนึ่งหน้าหนึ่ง ถักหลังนะ หลังหนึ่งหน้าหนึ่งหลังหนึ่ง แล้วรวบหลักนี้ค่ะ รวบคู่นี้เข้าด้วยกัน คู่นี้ เกี่ยวหน้า เกี่ยวหน้า รวบ มันจะซ่อนหลักนี้ไป ต่อไปถัก เกี่ยวหลัง เกี่ยวหน้า เกี่ยวหลัง แล้วค่อยรวบสองหลักเนี่ยพันหัวเข็มรวบขึ้นมามีสาม ข้ามข้ามหลักเนี่ยค่ะ ขึ้นมามีสี่รวบ เราจะเห็นลายที่มันโยงเข้าไป ตรงนี้ก็เป็นหลังหนึ่ง หน้าหนึ่ง หลังหนึ่ง รวบค่ะ พันหัวเข็มลงมา ขึ้นมามีสาม รวบตรงนี้ ขึ้นมาแล้วรวบ เกี่ยวหลังหนึ่ง เกี่ยวหน้าหนึ่ง เกี่ยวหลังหนึ่ง รวบสองหลักนี้ บไปหลังหนึ่ง หน้าหนึ่ง หลังหนึ่งแล้วตรงนี้ปิดงานแทงด้านหลัง ลายมันจะเข้าหาศูนย์กลางแบบนี้ เราสามารถลดได้อีกหนึ่งรอบ มาดูวิธีลดรอบถัดไปค่ะที่จะรวบสองหลักนี้เข้าด้วยกัน ตรงนี้เราก็ขึ้นโซ่สอง แล้วรวบหลักนี่โซ่สองพันหัวเข็ม เนี่ยแล้วรวบ ตรงนี้ลงหลัง รวบหลักนี้ เข้ากับหลักนี้ค่ะ ข้ามหลักมา รวบ ถักหลังหนึ่ง รวบหลักนี้เข้ากับหลัก เวลารวบมันจะซ่อน ซ่อนหลักนี้ไป ข้ามมาเลยพันหัวเข็ม ถักหลัง รวบหนึ่งเข้ากับตัวนี้ แทงเข้ามามีสามแทงตรงนี้อีกรอบหนึ่งรวบพร้อมกัน ถักหลังหนึ่ง รวบคู่นี้ คู่นี้กับคู่นี้ ปิดงานตรงนี้โดยการถักเกี่ยวหลัง แล้วดึงผ่าน ดึงตรงโซ่ นี่คะโซ่ที่เรารวบ ไป ดึงรวบ เหลือช่องว่างแค่นี้เราก็ รูดได้แล้วค่ะเวลารูดเราก็ตัดปลายไหม ดึงเอาตัวปลายออกมา ใช้เข็มใหญ่นิดนึง เป็นเข็มเย็บไหมพรมอะค่ะ มันจะได้ใส่ไหมขนแกะได้ ตอนที่เราจะรูด เราจะใช้เข็มช่วย ทำเหมือนเราเย็บผ้า เหมือนเนาอะค่ะ เนาผ้า เอาเข็มเลาะไป ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ บนรอบ วิธีถักหมวกที่เริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนจะใช้เทคนิคเดียวกันกับตอนที่ถักหมวกนิตติ้งค่ะ แล้วพอเราได้ความสูงของหมวกตามต้องการ เราก็ลดหลัก วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ถักแล้วเราสามารถคำนวณตัวความยาวได้ รอบศีรษะก็สามารถปรับได้ตามความต้องการ พอเราวนรอบเราก็รูด แค่นี้ก็ชิดแล้ว พอรูดเสร็จแล้วนะคะ ปลายไหมเราก็ซ่อนเข้าไปข้างใน เก็บเศษด้านในค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีเย็บปอมๆ ลาเราลดกลางหมวกนะคะ ถ้าเราดูจากตรงจุดศูนย์กลางเนี่ย ลายมันจะค่อย ๆ สอบเข้าหาจุดศูนย์กลางแบบนี้ ความสูงตามชอบนะ ถ้าใครชอบสูงกว่านี้ก็สามารถถักเพิ่มความสูงได้ก่อนที่เราจะเก็บกลางหมวก ทีนี้เราก็ไปทำปอมๆค่ะ คลิปลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ เป็นวิธีทำปอมๆจากขนแกะ หลังจากเราได้ปอมๆแบบนี้มา เวลาเราเย็บ เราก็เอาปลายไหมหนึ่งด้าน ใส่เข้าไปที่เข็ม แทงเข้าไปตรงจุดใกล้กับจุดศูนย์กลาง หนึ่งเส้น อีกหนึ่งเส้น หนึ่งเส้นก็ใช้เข็มช่วยเหมือนกัน แทงลงไปสับว่างกันค่ะ ปลายไหมมันจะไปโผล่ด้านใน แล้วเราก็มัด มัดเงื่อนตายค่ะ มัดหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวปลายปลายไหมตัวเนี้ยอย่าเพิ่งเอาออกจากเข็ม เราจะล็อกอีกรอบหนึ่ง เวลาเราล็อกเราก็แทงมันกลับ แทงกลับเสร็จแล้วไปยึดตรงไปยึดตรงโคนของปอมปอมไว้ แล้วดึงลงมาอีกรอบหนึ่งเอามามัด มัดให้อยู่มัดให้แน่นนะคะ ปอมมันจะได้ไม่เคลื่อน แล้วข้างในก็มัดเงื่อนตาย รวมไหมเส้นนี้ด้วย เส้นที่เราตัดออกมา มัดรวมไปเลย แล้วก็ตัดปลายไหมทิ้งเราก็จะได้เป็นหมวก ทรง เก๋ๆเก่าๆค่ะ นุ่มๆถ้าพูดถึงความนุ่มความอุ่น ไหมขนแกะนุ่มแน่อุ่นแน่ค่ะ ลายนี้เป็นลายลูกฟูกใหญ่นี่นะคะ ลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะ ปลี่ยนไหมได้ไหมได้นะคะ เป็นไหมอย่างอื่นก็ได้ แต่ความนุ่มจะสู้ไหมขนแกะไม่ได้ ลองถักดูค่ะ ใบนี้พี่เมย์ใช้เวลาถักสองชั่วโมง เป็นลายลูกฟูกใหญ่ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ พบกันคลิปถัดไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ